ลูกปาล์มโดยไม่ศึกษาธรรมชาติของไม้ ปลูกไม้โดยไม่คำนึงถึงวันข้างหน้า กลายเป็นปัญหา ลา มีหลายชนิดนะครับ แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป อย่างปลาหางกระรอกต้นเขาจะโตพอๆกับต้นมะพร้าวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านำมาปลูก เป็นกอไว้ในที่เดียวกันหลายๆต้นเนี่ย เวลาเข้าโตไปเนี่ยโคนต้นของเขานี่จะเบียดกัน แล้วก็ทำให้ต้นเนี่ยนะครับปลายต้นเนี่ยเอ็นเอียงเบียดกัน อย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้ถ้าปลูกในที่ชิดกับกำแพงก็จะกลายเป็นปัญหา แต่อย่างไรก็ตามธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราแก้ไขได้เสมอ เสร็จแล้วครับ แต่ก็เล่นเอายอกเหมือนกัน อย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะตัดจัดการเขาเนี่ยได้ด้วยตัวคนเดียวก็ได้นะครับ แล้วปาล์มเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นปัญหากับบ้านของท่านรวมทั้งเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆด้วย ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทีวีโกนะครับ ขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับท่านที่กดไลค์ กดแชร์ กด s u b สไครต์หรือกดติดตามเราด้วย ขอบพระคุณมากครับ